ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ผมเกิกศักดิ์พลภูมิ เจ้าของเพจ Artwork Handmade Shop และ Channel Artwork แต้มสีเติมสุขฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ